วัสดีค่ะพี่เมย์ชวนถักหมวกค่ะ หมวกใบนี้นะคะ ลายแบมบูสติชนะคะ ลายนี้ไม่ยากนะคะได้เรียนรู้วิธีการถักอีกแบบหนึง่งได้เรียนรู้การถักวายวายโยวายโยคือยานโอเวอร์นะคะ ถักนิดแล้วก็ยกข้ามนะคะได้ออกมาเป็นลายสวยๆแบบนี้นะคะ ตัวฐานพี่ขึ้นด้วยตัวลูกฟูกใหญ่นะคะแล้วก็ตอนที่เราลดกลางหมวกเนี่ย เราจะไม่ได้ใช้ไม้เซตนะคะ เราจะถักด้วยไม้นิดวงกลม เราค่อย ๆ สอบเข้ามา ได้เรียนรู้เทคนิคการใช้เมจิกลูปนะคะไม่ยากเกินไปค่ะ ลองลองถักตามดูนะคะ ถ้าคลิปมันไวไปก็กดหยุดได้นะคะ เพราะว่าคลิปเป็นคลิปตัดต่อนะคะ ค่อย ๆ ทำ ค่อยๆดูนะคะ ถ้าพร้อมแล้วดูอุปกรณ์แล้วลงมือเลยค่ะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวก C039 นะคะ ลายนี้จะเป็นลายแบมบูสติสนะคะ ไหมพรม นะคะ พี่ใช้ไหมสี่พายของ ยี่ห้ออีเกิลนะคะ เวลาถักเราจะถักสองเส้นคู่ ถ้าเรามีสองม้วนแบบนี้นะคะ เราก็ดึงออกจากตรงกลางอะคะ่ะเวลาถักไหมมันจะได้ไม่กลิ้ง แต่ถ้าเรามีม้วนเดียวนะคะ เราก็ดึง ออก จากข้างนอกเส้นหนึ่งข้างนอกเส้นหนึ่งข้าง ในเส้นหนึ่งหมวกใบนี้นะคะ ที่จะถักหมวกของขนาดของเด็กใส่นะคะ จะขึ้นแปดสิบสี่ห่วง ใช้ไหมประมาณร้อยยี่สิบกรัมค่ะนะคะ แล้วก็เดี๋ยวไม่นิดเอาไว้ก่อนนะคะ อุปกรณ์นะคะ มีเข็มโคเช่ห้าทับศูนย์เราจะเริ่มป้อนงานนะคะ ป้อนห่วงเข้าไม่นิดโดยการใช้เข็มโคเช่ช่วยค่ะ เข็มเย็บนะคะ จะเป็นหน้าตาเข็มสอด เข็มเย็บไหมพรมนะคะ ตัวนี้เราจะเอาไว้เก็บชิ้นงานแล้วก็เย็บปอมๆค่ะกันไกเอาไว้ตัดนะคะ ไม้นิดค่ะ แนะนำสายนะคะ สี่สิบเซนค่ะ สำหรับถักหมวก หัวเป็นหัวขนาดสั้นนะคะ ของพี่พี่ใช้ ช้สองเบอร์นะคะ เบอร์แรกเนี่ยสี่มิลนะคะ พี่ใช้ถักฐานห้าจุดห้ามิลพี่จะใช้ถักตัวหมวก ถ้าใกล้เคียงก็เป็นถักฐานสี่มิลถึงสี่จุดห้านะคะ ถ้าตรงนี้เป็นสี่จุดห้าตรงนี้ต้องเป็นหกนะคะ ถึงจะสวย ของพี่จะใช้ตรงนี้สี่มิลกับห้าจุดห้าแนะนำให้ให้หาซื้อแบบนี้จะสะดวกในการถักนะคะ เพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนหัวตรงนี้ได้ เดี๋ยววิธีเปลี่ยนเนี่ยตอนที่ถักจะทำให้ดูนะคะ อุปกรณ์พร้อมแล้ว เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีถักนะคะ เราจะเริ่มป้อนห่วงเข้าไม่นิดนะคะ โดยการใช้เข็มโคเชช่วย เริ่มนะคะคล้องไหมเป็นวงกลมแบบนี้แล้วดึงห่วงออกมา เหลือปลายไว้เก็บนิดนึงนะคะนะคะ เหมือนตอนที่เราจะถักโคเช เราจะขึ้นห่วงทั้งหมดแปดสิบสี่ห่วงนะคะ ตัวห่วงถ้าใครจะเพิ่มใครจะลดนะคะเดี๋ยวพี่มีเขียนไว้ในบล็อกให้ ว่าถ้าเพิ่มขนาดทำยังไง ลดขนาดทำยังไงนะคะ ที่ขึ้น 84 เพราะว่าต้องการผักลายลูกฟูกใหญ่ 84 หาร 4 ลงตัว แล้วต้องการแบ่งตรงกลางเป็น 6 แฉก 84 หาร 6 ลงตัวนะคะ เริ่มนะคะเราจะเอาเอาไหมเข้าไปอยู่ที่เข็มโคเช แล้วเอามานิดวางแบบนี้ ตัวรายละเอียดวิธีขึ้นแบบนี้มีมีลงไว้นะคะ เดี๋ยวพี่ให้ลิงก์ไว้ที่บล็อกค่ะ นี่นะคะ แล้วเราก็เริ่มห่วงที่หนึ่งค่ะ แล้วเราก็พาดไหมไปแบบนี้ ห่วงที่สองนะคะ ห่วงที่สามห่วงที่สี่ ห่วงที่ห้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบแปดสิบสามห่วงนะคะ แล้วเดี๋ยวดูวิธีจบงานที่ห่วงห่วงที่แปดสิบสี่ปิดงานแบบนี้นะคะ ห่วงที่แปดสิบสี่เราจะหมุน แล้วก็เอาเข้าไปในมินิแบบนี้นะคะ แล้วก็นับจำนวนห่วงให้ครบนะคะ ว่าแปดสิบสี่ไหม จัดห่วงอย่าให้บิด เวลาเราถักนะคะ ตัวไหมสั้นจะอยู่ซ้าย ไหมยาวจะอยู่ขวา จัดงานอย่าให้บิด เราจะเริ่มขอบด้วยลายลูก ฟูกใหญ่นะคะ ลายลูก ฟูก ใหญ่คือ การถักนิดสองครั้งสลับกับเพอสองครั้งนะคะ วิธีจะถักลายลูกฟูกใหญ่ จำนวนห่วงตัวนี้ต้องหารสี่ลงตัวนะคะ เราจะเริ่มด้วยนิดสอง เพอสองนะคะ เริ่มด้วยนิดมันจะมาจบด้วยเพอนะคะ วิธีถักนะคะ วลาถักนิดถักแบบนี้นะคะ เริ่มถักนิดสอง นิดหนึ่ง นิดสอง นี่นะคะ เวลาเพอเพอถักแบบนี้ นี่นะคะ ถักนิดสองเพอสองสลับกันค่ะนี่เพอนะคะ ต่อไปนิด นิดหนึ่ง นิดสอง ถักเพอ ถ้าถักเพลนะคะ ลายมันจะนูนขึ้นมาแบบนี้ ถ้าถักนิดลายมันจะบุ๋มลงไปแบบนี้ ปิดนานงานฐานนะคะ แถวที่หนึ่งถ้าเราเริ่ม ถ้าเราเริ่มด้วยนิดสองนะคะ เพลสองตรงนี้จะจบด้วยเพล เวลาเราจบนะคะ เราก็ถักวนเลย งานนิตติ้งเวลาถักวงกลมนะคะ มันจะถักบนแต่ว่าเราจะต้องรู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเริ่มต้น เราก็เอาตัวมาร์กเกอร์ใส่ไว้นิดนึงค่ะ ให้รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้น ไอสาย ตรงนี้ค่อยเก็บทีหลังนะคะ ตรงนี้เราก็ถักนิด ต่อไปนะคะ ตรงไหนที่เป็นนิดเราก็ถักนิด ตรงไหนที่เป็นเพอเพอคือสูงขึ้นแบบนี้นะคะ มันจะเป็นลายนูนๆขึ้นมา ตรงไหนเป็นเพอถักเพอนะคะ นิดสองเพอสองเราจะถักแบบนี้สูงขึ้นไปสองนิ้วค่ะ เพราะว่าหมวกใบนี้จะใส่แบบพับนะคะนี่ค่ะ ต่อจากนี้ก็ถักสูงขึ้นไปนะคะ สูงขึ้นไปสองนิ้วประมาณนี้ค่ะ ตรงที่เป็นเพอคือนูนแบบนี้นะคะ ตรงที่ลงเป็นลูกโซ่แบบนี้คือนิดค่ะ หลังจากที่เราถักตรงขอบนะคะด้วยลายลูกฟูกใหญ่ได้สูงถึงสองนิ้วแล้ว ก่อนที่เราจะถักลายตัวแบมบูสติสนะคะ เราจะเปลี่ยนไม้ก่อน ถ้าใครมีตัวที่เปลี่ยนหัวไม่ได้ก็เอาไม้ใหญ่ถักนะคะ สำหรับคนที่เปลี่ยนหัวได้ก็วิธีเปลี่ยน เขาจะมีตัวนี้ให้นะคะตัวเปลี่ยนหัว เสียบเข้าไปตรงนี้นะคะ แล้วหมุน หมุนเบอร์เล็กออก เอาเบอร์ใหญ่ใส่เบอร์ใหญ่เป็นห้าจุดห้านะคะ เราจะเปลี่ยนข้างขวาก่อน แล้วเดี๋ยวพอวนกลับมาถึงตรงตรงนี้ ก่อนที่จะเปลี่ยนมาร์เกอร์ เราจะเปลี่ยนด้านซ้ายนะคะ เปลี่ยนด้านขวาก่อนแล้วเราก็ถักตัวลายลูกฟูกไปอีกรอบหนึ่งค่ะ นี่นะคะ ด้านขวาจะเป็นไม้ใหญ่ด้านซ้ายจะเป็นไม้เล็ก เพื่อขยายตัวลายให้มันใหญ่ขึ้นนะคะ ตรงนี้เราก็ถักลูกฟูกของเราไป นิดสองเพอสองนะคะ ลายมันจะใหญ่ขึ้น เดี๋ยวแถวถัดไปเราจะเปลี่ยนไม้ด้านซ้ายแล้วก็จะขึ้นลายแบมบูนะคะ มาถึงตรงนี้เราจะเริ่มเห็นลายเราชัดแล้วค่ะ หลังจากที่เราถักด้วยไม้นิดห้าจุดห้านะคะ วนรอบแล้วมาถึงตรงมาร์กเกอร์ เลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนไม้ด้านนี้นะคะ วิธีเปลี่ยนก็เหมือนกับด้านขวาเมื่อกี้ หมุนตัวเล็กออก เอาตัวใหญ่ใส่ค่ะ ถ้าใครไม่มีตัวที่เป็นเปลี่ยนหัวได้ ตอนนี้ตัวเล็กจะหลุดออกไปแล้วนะคะ แล้วทีนี้เราจะขึ้นลายแบมบูค่ะ ลายแบมบูนะคะ จะประกอบด้วยยานโอเวอร์นะคะ เราจะเริ่มด้วยยานโอเวอร์ K สองแล้วก็พาสโอเวอร์นะคะ เริ่มนะคะ ยานโอเวอร์คือเอา ไหมขึ้นมาข้างบนแบบนี้ แล้วนิดสองค่ะ นิดหนึ่ง นิดสอง พอนี่สองเสร็จแล้วเราจะยกตัวยันโอเวอร์เนี่ยค่ะ ข้าม ข้ามสองห่วงที่ถักนิด ลายออกมาจะเป็นแบบนี้ นี่นะคะ ลายจะประกอบด้วยยันโอเวอร์นะคะเอาไหมขึ้นมาข้างบน เอาไหมขึ้นมาข้างบนงาน ถักนิดหนึ่งนิดสองแล้วยกยกตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะ ข้ามสองห่วง ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ จนวนไปถึงตรงปิดงาน นี่นะคะ เอาตัวที่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยค่ะ ข้ามสองห่วงนี้ เอาใหม่ขึ้นมาข้างบนก่อนนะคะ ยานโอเวอร์ นิดหนึ่ง นิดสอง แล้วก็พาสโอเวอร์ลายออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ เราถักวนมานะคะ จนมันจะปิดลายของแบมแบมบูสติชแถวที่หนึ่งนี่นะคะ ลายมันจะลงคู่พอดีนะคะ เพราะว่าพอหลังจากเรายันโอเวอร์ใช่ไหมคะยันโอเวอร์เสร็จเรานิดสองครั้งพอนิดสองครั้งเสร็จเรายก เรายกตัวยันโอเวอร์เนี่ยข้ามห่วงมันจะเหลือเท่าเดิม ยันโอเวอร์ นิดหนึ่ง นิดสอง ยกข้ามตอนยกข้ามก็เลื่อนห่วงเข้ามานิดนึงเพื่อให้เราสาวใหม่ได้สะดวก งานก็จะจบด้วยยานโอเวอร์แล้วก็นิดสองนะคะ แล้วก็ยกข้าม แถวต่อไปนะคะพอมันมาชนกันเสร็จแล้วลายมันจะเป็นแบบนี้เราจะเริ่มเห็นลายละแถวต่อไป พอหลังจากเราเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้ว แถวนี้ถักนิดทั้งแถวค่ะ ก็ถักนิดไปปกติ เราจะปิดงานแถวที่เราถักนิดนะคะ โดยที่ถักนิดวนไป จนถึงห่วงสุดท้ายนะคะ เราจะเริ่มเห็นงานละ งานแบมบูสติสนะคะมันจะมีอยู่แค่สองลาย ลายแรกก็คือ ลายที่เราถักวายโยเคสองแล้วก็ยกข้าม อีกลายหนึ่งก็คือถักนิดนะคะ พออีกแถวหนึ่งหลังจากเราเลื่อนมาร์กเกอร์เราก็ถักเหมือนเดิมของแถวที่หนึ่งค่ะ ก็คือถักยันโอเวอร์ก่อนนะคะ แล้วนิดสองห่วงลงไปตรง ตรงนี้ตรงช่องนี้แล้วยกข้าม เหมือนที่เราหักแถวที่หนึ่ง ลายมันจะวนอยู่แบบนี้นะคะ เราจะเริ่มเห็นตัวลายแล้วค่ะ ตรงนี้ก็ยันโอเวอร์ก่อนนะคะ แล้วก็นิดสอง นิดสองแล้วก็ยกห่วงที่เรายันโอเวอร์ เนี่ยค่ะ ข้ามสองห่วง ลายจะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็สลับด้วยแถวต่อไปถักนิดรอบ เราจะถักแบบนี้นะคะ สูงขึ้นไปตามที่เราต้องการนะคะ หมวกใบนี้เวลาใส่จะพับขึ้นมาแบบนี้ เพราะฉะนั้นเวลาวัดนะคะ ของพี่พี่จะวัดจากตรงที่พี่พับเนี่ย สูงขึ้นไปเจ็ดนิ้วแล้วเดี๋ยวจะมาลดตรงกลางหมวกค่ะ เราก็ถักลายของเราไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ ปกติตั้งแต่ตอนที่เริ่มถักอ่ะ พี่จะถักด้วยมือขวาแต่เดี๋ยวจะให้ดูเทคนิควิธีถักลายนี้ด้วยมือซ้ายนะคะ มันจะทำให้ตอนเราเกี่ยวตัวเนี้ย มันเกี่ยวได้ง่ายกว่านะ่ค่ะ ลองดูนะ ถ้าเราเป็นมือซ้าย หมายพาดแบบนี้นะคะ ยันโอเวอร์เราทำแบบนี้ ถักนิดแบบนี้นะคะ แล้วตอนที่เราเลื่อนมันจะเลื่อนได้ง่ายกว่า เนี่ยค่ะยันโอเวอร์ยันโอเวอร์คือดึงขึ้นมาแบบนี้ แล้วนิดดึงยันโอเวอร์ข้าม ลองดูนะคะมันทำได้ทั้งสองมือ เราเริ่มเห็นลายชัดแล้วค่ะลายมันจะเป็นลายเบี่ยงแบบนี้นะคะ เดี๋ยวตอนที่ความสูงได้ขนาดตามที่ต้องการ เราจะเริ่มแบ่งตรงกลางนะคะเอาแล้วนะต่อไปเรามาดูวิธีการลดกลางหมวกนะคะ หลังจากที่เราถักมาได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะ ของพี่ถ้าพับขอบขึ้นแบบนี้แล้ววัดนะคะ พี่ได้เจ็ดนิ้ว ตอนที่เราเริ่มต้นนะคะ หมวกใบนี้เราเริ่มต้นทั้งหมดแปดสิบสี่ห่วง แปดสิบสี่เราจะแบ่งตัวกลางหมวกออกเป็นทั้งหมดหกแฉกนะคะแปดสิบสี่หารด้วยหกได้สิบสี่เพราะฉะนั้นนะคะ เราจะเริ่มใส่ตัวมาร์เกอร์มาร์เกอร์ เราไม่ใส่เข้าไปข้างบนนะคะ เราใส่ที่ที่ตัวห่วงเลย ทุกๆสิบสี่ห่วง เราจะใส่มาร์เกอร์นะคะ ใส่วนรอบนะคะ แล้วมันจะพอดีหกพอดี ตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้ใส่สีแตกต่างนะคะ ถ้าไม่มีมาร์เกอร์ใช้ไหมต่างสีได้ แถวที่เราจะเริ่มทำการลดนะคะ จะเป็นแถวที่เราถัก ลายนี้มันจะมีสองแถวใช่ไหมคะ มันจะมีแถวหนึ่ง เป็นแถวที่เราต้องถักตัววายโยนะคะ เราจะลดแถวที่เป็นแถวนิดนะคะ แล้วสลับกัน อีกแถวที่ไม่ได้ลดตรงตำแหน่งของตัวมาร์กเกอร์จะถักนิดอย่างเดียวนะคะ ลายที่เราจะใช้ถักเราจะใช้สลิปทูนะคะ สลิปทูนิดวันแล้วก็พาสโอเวอร์ตรงนี้ตรงสีเขียวเนี่ย เราจะลดทีหลัง เพราะฉะนั้นเราถัก นิดต่อไปก่อนค่ะ แถวนี้เป็นแถวนิดนะคะ เราจะถักไปหาจุดแรก แล้วงานมันจะวนมาลดที่จุดเขียวที่หลังนะคะนะคะ เราก็ถักตามแถวลายเราไป แถวนี้เราจะถักนิดนะคะ เราจะถักลดกลางหมวกโดยการใช้ตัวเส้นยาวจนเส้นยาวใช้ไม่ได้แล้วเราถึงจะลูบนะคะ ่ะเรามาดูตรงตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ ตรงตำแหน่งที่เรามาร์กไว้เป็นตำแหน่งนี้นะคะ เป็นตำแหน่งริม เพราะฉะนั้นเราจะทำการลดโดยการที่ใช้สลิดทูนิดวันพาสโอเวอร์ เวลาเราจะสลิดให้เราเลื่อนอย่างนี้นะคะ เลื่อนเหมือนจะถักเคสองต๊อกอะค่ะ เลื่อนสองห่วงตรงตำแหน่งมาร์กนะคะ เลื่อนจากไม้ซ้ายไปไม้ขวาสองห่วง แล้วเราก็ถักนิด ห่วงถัดไป พอถักนิดห่วงถัดไปเสร็จแล้วยกห่วงนี้ข้าม ยกสองห่วงเนี้ยค่ะ ข้าม งานออกมาจะเริ่มลดตรงนี้นะคะ แถวที่เหลือเราถักนิดต่อไปค่ะ พอมาถึงตรงนี้ พอมาถึงจุดที่เราจะลด เราก็สลิดสองนี้นะคะ สลิดสองห่วงนี้ นิดหนึ่งห่วงยกข้ามเหมือนที่เราถักเมื่อกี้ทำไปทุกจุด แล้วงานมันจะมาจบที่จุดสีเขียวค่ะ นี่นะคะ ลายแรกจะเริ่มเห็นตรงนี้ เรามาดูวิธีปิดงานแถวที่หนึ่งที่เราทำการลดนะคะ หลังจากที่เราลดมาจนมาถึงตำแหน่งสุดท้าย ตรงสีเขียวนะคะ ตรงสีเขียวที่เรามาร์กเราก็ลดลดเหมือนกะทิที่เราลดตัวสีน้ำตาลค่ะเราจะจบงานโดยการที่สลิดนะคะ สลิดสองห่วงแบบนี้ นิดหนึ่งห่วง นี่นะคะ นิดหนึ่งห่วง ยกสองห่วงทางขวา ข้ามไปทางซ้าย นี่นะคะ แล้วแถวต่อไป ตามผังลายเรานะคะแถวต่อไปตรงนี้จะเป็นการถักยานโอเวอร์ นิดสองแล้วก็พาสโอเวอร์นะคะ ตรงที่มันเหลืออันเดียวเนี่ยเราไม่ต้องไปทำนะคะ เราถักแค่นิดอย่างเดียว นี่นะคะตรงที่มันใกล้ๆกับตัวรถ ตรงนี้เราก็ถักลายเราปกติ ก็ยานโอเวอร์ นิดทูนะคะแล้วก็พาสโอเวอร์ตรงนี้เราก็ถักลายเราปกติ เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าตรงที่เราถักไปแล้วเนี่ยทำยังไงกับมันต่อ ตรงที่เราลดแล้วนะคะ แถวนี้แถวที่เราถักตัวลายที่เป็นลายยันโอเวอร์ เนี่ยค่ะ เราจะถักแค่นิด แล้วพอเดี๋ยวพอแถวที่สามเราถึงเราถึงจะมาลดมันอีกรอบนะคะ ยานโอเวอร์นิดทูแล้วก็พาสโอเวอร์ตรงนี้ตรงที่เราลดไปแล้วนี่นะคะ เราถักนิด แล้วเราก็ดูห่วงถัดไป ห่วงถัดไปมันเหลืออยู่ห่วงเดียวอะค่ะ ก็ถักนิดอย่างเดียว ที่เหลือเราก็ถักตามลายเราไปนะคะ แล้วลายมันจะวนมาจบที่ตัวสีเขียว ลายมันจะเริ่ม เริ่มหายไปนะคะ แล้วก็เวลาเราลดเราจะลดแถวเว้นแถว แต่ละแถวที่ที่ทำการลดเนี่ยมันจะหายไปสองห่วงนะคะ เรามาดูวิธีการลดกลางหมวกของแถวที่สามนะคะ หลังจากที่แถวที่สองงานมาจบตรงที่มาร์กเกอร์สีเขียวนะคะ จบโดยการที่เราถักนิดสองห่วง แถวที่เราจะถักแถวที่สามจะเป็นแถวถ้าตามลายเนี่ยลายมันจะถักนิด เราถักนิดมานะคะ จนมาถึงตรงมาร์กเกอร์สีม่วง ที่เป็นจุดแรกที่เราลด ให้สังเกตนะคะว่า เวลาเราลดเนี่ย เราต้องสลิดทูสลิดทูเวลาสลิดเราจะยึดตัวมาร์กเกอร์เป็นหลักก็คือสลิดคู่นี้ พอเราสลิดคู่นี้เสร็จแล้ว ตัวเนี้ย ฝั่งขวาเนี่ยจะเหลืออยู่ห่วงเดียว ฝั่งซ้ายจะถูกใช้หมด แล้วมันจะสลับกันไปมาแบบนี้นะคะ ถึงตรงนี้ เราก็ไม่ต้อง เราก็ไม่ต้องเพิ่มนะคะ เพราะแถวนี้เป็นแถวนิด ตรงนี้เราก็ถักนิดเป็นห่วงเดียว พอนิดห่วงเดียวเสร็จแล้วดูตรงสลิดนะคะ ให้ดูตรงมาร์กเกอร์เป็นหลัก เนี่ยค่ะสลิดสอง จากซ้ายไปขวา นิดหนึ่งห่วงถัดไปนะคะ แล้วก็ยกสองห่วงข้ามหนึ่งห่วง งานออกมาจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะ ส่วนตรงที่เหลือตรงนี้ เราก็ถักเหมือนเดิม ถักนิด ถักนิดไปตามลาย พอเราถักนิดมาตามลายเสร็จปุ๊บมาถึงตรงนี้ตรงที่มาร์กเกอร์ อันนี้ถักนิด สองห่วงนี้จะถูกรวบ นะคะ โดยที่เราดูจากตำแหน่งมาร์เกอร์เป็นหลักรวบสองนิดหนึ่งแล้วค่อยยกข้ามนะคะ แล้วงานเราจะเริ่มเห็นตัวลายแล้วค่ะ ลายเนี่ย ตรงที่ที่มาร์เกอร์มาร์กไว้เนี่ยเป็นจุดแรกที่เราลด อันนี้เป็นตัวที่เราถักนิด อันนี้เป็นตัวที่เราเพิ่งลดไปเมื่อกี้นะคะ งานมันจะเริ่มสอบเข้าค่ะ เรามาดูวิธีการลดกลางหมวกแถวที่ห้านะคะ หลังจากที่เราลดมาสี่แถวหน้าตางานออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะ เราจะเริ่มเห็นลายชัดละ พอแถวที่ห้า เรามาดูตรงที่จุดมาร์กเกอร์ค่ะ เอาจุดมาร์กเกอร์เป็นหลัก เดี๋ยวเราจะรวบสองนี่นะคะ เรารวบสองห่วงแล้วห่วงนี้จะถูกใช้เป็นหนึ่งนี่นะคะ สลิด สลิดจุดที่ จุดที่เป็นเส้นที่ตรงมีมาร์กเกอร์นี้เป็นหลักสลิดสองห่วงจากซ้ายไปขวา นิดหนึ่งห่วง ยกสองห่วงที่เราสลิดข้ามหนึ่งห่วง แล้วห่วงนี้เราก็ถักนิดไป หน้าตางานออกมาจะเป็นแบบนี้ งานจะเริ่มสอบเข้า แล้วมันจะมันจะสลับกันไปสลับกันมานะคะ จากที่ใช้ฝั่งนี้ เดี๋ยวก็จะมาใช้ฝั่งนี้ เพราะฉะนั้นแถวที่เราจะถักนิดให้เราดูดีๆ นะคะ แถวที่มันไม่ครบคู่ นะคะ ที่มันเหลืออันเดียว เราก็ไม่ต้องไปถักเป็นลายตัวนี้นะคะ ตรงไหนที่มันลงช่วงจังหวะลาย เราก็ถักลายเราปกติไป แล้วพอเรามาถึงตรงที่ช่วงที่เราจะลดก็ให้ดูตรงนี้เป็นหลัก ตรงนี้เราก็รวบ อันนี้ใช้เป็นหนึ่ง เราลดไปเรื่อยๆนะคะ ตัวเมจิกลูป ตัวไอ้เส้นเส้นเนี่ยมันจะเริ่มถักยาก แล้วเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการใช้เมจิกลูปให้ดูค่ะหลังจากที่เราลดกลางหมวกมานะคะ มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยไอ้ตรงเส้นเอ็นเนี่ยมันจะเริ่มถักยาก เราจะต้องใช้วิธีลูบนะคะลูบเพื่อให้ตัวเส้นเอ็นที่เหลือเนี่ย ไปอยู่ด้านหลังแล้วห่วงอยู่ในไม้นะคะ วิธีการลูบนะคะ เราก็จะดึงแบ่งงานออกเป็นครึ่งหนึ่งดึงลูบไปด้านหลังแบบนี้ ให้เหลือห่วงหลังนะคะ แล้วงานที่อยู่ตรงตรงหน้าเราเป็นห่วงที่เราจะต้องถักต่อ ข้างบนนี้จะเป็นตัวที่ดึงไม้ออก เงื่อนไขคือ ตัวไหมจะต้องอยู่ข้างบนนะคะ ตัวรายละเอียดวิธีการใช้เนี่ยพี่มีสาธิตไว้นะคะ เดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ที่ในบล็อกเนาะตามดูได้ ตรงนี้นะคะ เราดึงดึงห่วงนี้ออกมา วิธีถักเราก็ถักของเราตามปกติ ตรงไหนที่เป็นลดห่วง เราก็ลดห่วงนะคะ ตรงนี้เราถักมาถึงลายที่ก่อนจะลดเป็นวายโยนิทูนี่นะคะ แล้วเราก็ถักแบบนี้ไป นะแถวต่อไปเป็นแถวนิด เราก็ถักต่อไปโดยที่ โดยที่มีเส้นเอ็นเกินอยู่สองด้าน เราจะลูบแบบนี้ แล้วก็ห่วงมันก็จะน้อยลงน้อยลงจนท้ายที่สุดอะค่ะ เราก็จะปิดงานได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เซตนะคะอ่ะตรงนี้สลิททูนิดวัน pass over แล้วตรงนี้เราก็ถักนิด ตรงนี้ถักนิด พอถึงตรงที่จะลดกลางห่วงเราก็ลดไป สลิทู นิดวัน พาสโอเวอร์ แล้วก็นิด ทีนี้พอหมดแถวแล้ว พอหมดแถวแล้วทำยังไง รูดกลับค่ะ ดึงทางนี้กลับ ดึงกลับเสร็จแล้วหมุนงาน หมวงงานห่วงตรงที่อยู่หน้าเราเป็นห่วงที่จะต้องถักต่อ ห่วงนี้เป็นห่วงดึงเราก็ดึงออกมา แล้วเราก็ถักลดต่อลดไปเรื่อย ๆจนห่วงเหลือน้อยที่สุดแล้วเราจะปิดงานค่ะ หลังจากที่เราลดกลางหมวกมานะคะ จนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเหลือจำนวนห่วงอยู่ในไม้นิดนะคะ ด้านละห้า หน้าตาของห่วงที่เราลดจะเป็นแบบนี้นะคะ จะออกมาเป็นทั้งหมดหกแฉก เราจะปิดงานแถวสุดท้ายก่อนที่จะปลดห่วงโดยการถักเคสองต๊อก เราก็ใช้เมจิกลูปเหมือนเดิมค่ะ ดึงออกมาลูปเหมือนเดิม จับสองห่วงเข้าด้วยกันแล้ว นิดสองห่วงค่ะ นิดสองห่วงพร้อมกันเคสองต๊อกนะคะ นิดสองห่วงพร้อมกัน ห่วงนี้เหลืออยู่หนึ่งก็ลูปไปฝั่งโน้นค่ะ ดึงไม้กลับ ดึงไม้กลับเราพลิกมาด้านนี้ ดึงออกมาแล้วมาลูบทางนี้ต่อนะคะ เคสองต๊อก นี่สองห่วงพร้อมกัน จากสิบห่วงจะเหลืออยู่ในไม้ห้าห่วง ของสุดท้ายจะยากนิดนึงนะคะ นี่สองห่วงพร้อมกัน แล้วเราจะ ปลด ห่วงค่ะ เวลาเราจะ ปลด ห่วงนะคะ ให้เรา เผื่อตัว ผื่อไหมประมาณหนึ่งฟุต แล้วเราก็จะย้ายห่วง ย้ายห่วงจากไม่นิดนะคะเข้ามาที่เข็ม แล้วเราก็จะรูด นะคะ ย้ายห่วงจากไม่นิดเข้ามาที่เข็ม อดไม่นิดนะคะ ตรงนี้เราก็จัดงาน พอจัดเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะรูด เราเราจัดงานนิดนึงนะคะ แล้วเราก็เก็บห่วง ซ่อนปลายไหมเข้าไปข้างในค่ะ เราก็จะเย็บสอยตรงนี้ นี่นะคะ ดันไปตามตัวห่วง ตัดให้ชิดเราก็จะได้ตัวหมวกแล้วค่ะ หมวกเราตรงกลางก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ ใครจะทำปอมติดก็ได้นะคะ ปอมปอมเดี๋ยวให้ให้ลิงก์วิธีทำนะคะ หมวกใบนี้ก็จะยืดหยุ่นได้ เวลาเราใส่ เราก็จะพับขอบขึ้น นุ่มๆฟูๆ ใส่สบายๆ ค่ะ ลาย แบมบูสติ๊ดนะคะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้ที่ YouTube นะคะ ขอบคุณค่ะ